โอเค ผมก็ขอกราบสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะพี่นะวันนี้นะเพื่อนเรามาอยู่กันในเกมนางสาวเจนหรือว่าไรเดอร์เจนของนะครับพีจีกันนั่นเองนะครับ ผมมามามามาลุยกันเลยนะพี่นะ ไม่ผูมานำเพลงไม่รอช้าเช่นเคย let's go วันนี้พกทุนมา 200 บาททั่วนะเพื่อนมา 200 บาทก็จัดไปสัก2บาทไปละกันเป็นหนึ่งเดี๋ยวมันเบาเกินนะเพื่อนไม่ไหว ผมไม่ชอบเล่นเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งมันแบบ มันเล่นแล้วเหมือนมันไม่ได้อะไรเลย แล้ววายการันตีการแตก3ช่องอย่างนี้ วายการันตีการแตก3ช่องอันนี้บอกเลยว่าเริ่มมาได้แจ่มแน่นอน เริ่มมาได้แจ่มได้แลมอยู่ครับผมเออมาดิ มาดิครับมาดิครับวันนี้น่าจะทรงมาดีอยู่ละมั้งวันนี้น่าทรงมาดีอยู่ละมั้งก่อนอื่นก่อนแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจให้ผมเช่นเคยด้วยนะครับเพื่อนนะจัดมาจัดมาไรเดอร์เจน จัดมาจัดมาเกมนี้เป็นเกมแรกๆที่ผมเคยเล่นในค่ายพีจีนะครับนะ จนน้ำเออแต่อย่างนี้ไม่สวยละแต่อย่างนี้ไม่สวยแล้วไรเดอร์เจนเจนเอาหน่อยเจนเจนเอาหน่อยเจนมาดูว่าทุน200จะพาเราบวกได้หรือเปล่านะเมื่อนะทุน200จะพาเราบวกได้หรือเปล่าอึ๊บอึ๊บดูทรงแล้วไม่น่าจะสวยเท่าไหร่วะได้กลิ่นเน่าแปลกๆรู้สึกว่าได้กลิ่นเน่าแปลกๆ อ่าแต่จังหวะนี้สเก็ตเตอร์มาว่ะจังหวะนี้สเก็ตเตอร์ฟรีเกมมาว่ะจัดไปสิบสปีนเพื่อนเฮ้ยความหวังก็อยู่ตรงนี้แหละวะความหวังมันก็อยู่ตรงฟรีเกมนี่หรอวะในฟรีขอจำจำแล้วกันนะเจนนะเจนอย่าแกงกันนักเลยเจนเอออย่างงี้ไม่สวยแล้วเจนเออวายมาวายวายว่าทางไหนวายว่าทางไหนเออไหลไหลไปไหลไหลไปจังหวะนี้จัง แต่วายเกมนี้มันค้างนะ้อยู่แหละ อุ้ยแล้ววายเข้าอย่างนี้สวยเลย แล้วบอกเลยว่าวายเข้าอย่างนี้บอกเลยว่าแจ่มบอกเลยว่าแหลมครับผมจัดไปดิวายการันตีการแตกรัวๆบอกได้เลยว่าละวายการันตีการแตกรัวๆผมมาดิโอ้โหแล้วดูวายเข้าเมื่อวายเข้าโคตรดีวายแม่งเข้าโคตรดี เช็ดโคกมาดิครับ ก็มาดิครับโหเต็มกราฟบอกเลยว่าเต็มกราฟดอกนี้ไปคูณ10แล้วด้วยเจ้ามันนี่คูณ10แล้วด้วยแล้วตัวแพงซะด้วยเออมาดิครับมาดิครับว่าไงอุ้ยแล้วดูวายเข้าดิวายเข้าแต่ช่องแรกๆนะมานะถือว่าแจ่มถือว่าแหลมเลย ถือว่าแจ่มถือว่าแหลมเลยครับผมหลายๆฟ้าหลาย ๆไปเจนสวยงามผมจังหวะนี้รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกมาแล้วเมื่อรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตก้อนแรกของวันนี้นะ เจนนะเจนมาดีนะเจน เอาเรื่องของซุปเปอร์ไม่กลับไป 540 บาทเลยนะมาดาวหูยเบ็ดสองนะเนี่ยเช็ดโคบโคตรเอาเงื่อน หูนี่เบ็ดสองถ้าเล่นเบ็ดสักแบบ 200นะมึงแต่ประมาณห้าหมื่นอะ หมดแล้วหมดเกาะยังหมดเกาะยังยังได้อยู่มั้งยังได้อยู่มั้งสเปนสุดท้ายว่าจังไหนสเปนสุดท้ายหมดเกาะคอนไปที่เรียบแล้ว ผมจังหวะนี้ได้มาทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยได้มาทั้งหมด 558 บาทว่าถือว่าได้อยู่เพื่อนถือว่าแจ่มเลยแหละไม่ได้อยู่อ่ะถือว่าแจ่มเลยไปเอาอะไรต่อดีเพื่อนจะพักก่อนดีไหมวะเฮ้ยผมอยากลองแบบอยากลองเบ็ดเบ็ดห้าแล้วกันนะไหนลองเบ็ดห้าสักเออลองเบ็ดห้าแบบออโต้ไหมออโต้สักสิบสปินแล้วกันมาดูว่าเบ็ดห้าออโต้สักสิบสปินจะเป็นยังไง มันจะแตกอยู่ป่าวะเออได้อยู่ได้อยู่เอาแม่งมาดีจัดเลยไรเดอร์เจนไรเดอร์เจนแม่งมาดีจัดเลยเพื่อนต้องมาตามมาเล่นแล้วเนี่ยจริง เอาเรื่องครับผม เออยังได้อยู่วะยังได้ต่อโรเรือเลยอะยังได้ต่อรัวๆเลยวะลิ้นพันหมดแล้วฮัลโหลฮึบ แล้ววายการันตีการแตกแล้ววายการันตีการแตกสวยๆอย่างนี้บอกเลยว่าแจ่มบอกเลยว่าแจ่มบอกเลยว่าแหลมนะพ่อนะมาดิครับก็มาดิครับ เออเอาเรื่องจริงือนเมื่อไรเลยด้วยเจวันนี้ หวายไม่เข้าโคตรดีเลยนะมันนะโอเควันนี้ขอพักเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะเพื่อน ถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแรงใจให้ผมกันด้วยนะครับผมและใครอยากตามมาเล่นสามารถตามผมมาในเมนที่ประมุดเอาไว้ได้เลยนะ เพื่อนนะมีโปรรับให้ตลอดเช่นเคยผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่อนบายบายสวัสดีครับผม